ายเลสซิ่งหลานป้าโูมาเยี่ยมหลานคิดถึงแพทเป็นยังไงสบายดีไหมโอ้ยหลานน่ารักมาเยี่ยมหลานใช่ไหมของฝากหลานอยู่ไหนแพมเพิร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยพระองค์พระอ้อมต้องต้องมีด้วยหรออ่ะก็พูดมาเยี่ยมหลานมันยิ้มใ้ใจไงไม่ได้แล้วนี่อะไรถึงมาทำไมก็ติดมือมาแล้วหรอดีเดี๋ยวก็ให้แม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแม่กับหลานยังกินไม่ได้ เพราะมีบุตร ก็กินได้ แต่ตอนนี้ต้องสต็อกของไว้ก่อน เพราะว่าขายดีมากของไม่มีขาย เพราะฉะนั้นอะไรให้อีแม่เลย อ่ะนี่เลี้ยงหานนี่จะตื่นเนี่ยตกตกเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยไปทำไมแล้วเดี๋ยวเอาแล้วของคือไม่ได้ให้มานี่แหละนี่แหละนี่แหละขายดีกูต้องเก็บไว้ก่อน เอาตบตุ่นอะไอ้ดีแขมมาช่วยเลี้ยงแหละ อีอีแกแล้วถ้ามันตื่นแล้วกูจะทำยังไงเดี๋ยวตื่นแล้วเลสซิ่งใจเย็นอย่าเพิ่งขยับหน้านะลูกนะ ใช้คืนเนี่ย LB เมื่อกี้ว่าจะมาขายไม่ได้เลยต้องมาเลี้ยงหลาน